ชีวิตประจำวัน ประสาทรับรู้ คณิตศาสตร์ ภาษา ชอบแนวทางในการสอนนะคะ แล้วก็ชอบสถานที่ คิดว่าที่นี่คือดูแลเอ่ทิเชอร์ดูแลเด็กได้ดี การดูแลจะใส่จะดีดีดีกว่าค่ะก็มาตอนแรกตอนน้องอายุได้ประมาณขวบครึ่ง คุณแม่ก็หาที่เหมือนเป็นกิจกรรมแม่ลูกอะค่ะ ให้น้อง ก็ดูก็หาหลายที่เหมือนกันค่ะแล้วพอดีไปเจออินเทอร์เน็ตว่ามีที่นี่เลยพาน้องมาเรียนมาเทสดูครูแล้วก็ครูผู้สอนนี้ค่ะมีความเป็นกันเอง แล้วมีความใกล้ชิดกับ เด็กแล้วก็แม่ เรียนตั้งแต่คลาสแม่ลูกครูก็สามารถสื่อสารพ่อแม่บอกได้ว่าลูกเรามีพัฒนาการเป็นยังไงแล้วก็สอนเด็กแบบใกล้ชิดนะคะยังมีอีกหลายสิ่งที่เราอาจมองข้ามคุณค่าของความสนุกไป เพียงเพราะเราใจร้อน อยากเห็นผลลัพธ์แห่งการเรียนรู้มากเกินไป จนอาจลืมไปว่าความสนุกตลอดระยะทางแห่งการเรียนรู้ คือผลลัพธ์แห่งการประเมินผลตามสภาพจริง ฟันไทม์เพราะที่นี่มีแต่ครูสนุก